ครับผมสวัสดีครับวันนี้นะครับผมจะมาแนะนำหมอนอิงนะครับลักษณะหมอนหมอนอิงนะครับ จะเป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสนะครับจะมีความกว้างกับความยาวเท่ากับ 16 นิ้วคูณ16 นิ้วนะครับเทคนิคของหมอนใบนี้นะครับเราจะมีข้างหน้าหมอนจะเป็นแนวการดีไซน์นะครับก็คือพับลงมาแล้วก็ติดกระดุมนะครับชิ้นหน้าเราตัด 2 ชิ้นนะครับ ชิ้นที่ 1 จะเป็นผ้าพื้น อีกชิ้นก็จะจะเป็นผ้าลายนะครับ ผ้าลายโดยการทำข้างหน้าให้เรียบร้อย แล้วก็นำเย็บมาประกอบกับตัวหน้าหมอน ส่วนชิ้นหลังนะครับ ชิ้นหลังก็จะเป็นผ้าพื้นนะครับ 1 ชิ้นมีการแบ่งเป็น 2 ชิ้นนะครับแล้วก็ติดซิปซ่อนด้านหลังนะครับเราทำชิ้นหลังให้เสร็จเรียบร้อย แล้วก็ทำชิ้นหน้านะครับให้เรียให้เรียบร้อย ต่อจากนั้นเราทั้งชิ้นหน้าชิ้นหลังมาเย็บประกอบเป็นรูปสี่เหลี่ยมนะครับ ต่อจากนั้นเราก็ทันริมให้เรียบร้อยแล้วก็ใส่ไส้หมอนก็จะได้หมอนออกมาที่สวยงามตามต้องการ นะครับหลักการทำแพทเทิร์นของหมอนลักษณะของหมอนนะครับจะเป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสนะครับ มีความกว้างความยาวเท่ากับ 16 นิ้วคูณ16 นิ้วโดยรอบนะครับ เรากำหนดมา 16 นิ้วคูณ16 นิ้วโดยรอบนะครับกว้างคูณยาวเท่ากับ16นิ้ว นะครับ จะเป็นไซส์มาตรฐาน 16 นิ้ว16นิ้ว นะครับ นะครับ 16 นิ้ว 1 ชิ้นนะครับ ชิ้นที่ 1 ชิ้นเราก็มาดูชิ้นที่ 2 ชิ้นที่ 2 นะครับ ด้านหลังนะครับโดยการกำหนด นะครับเหมือนกับชิ้นหน้าการทำหมอน 16 นิ้ว 2 ชิ้น 16คูณ16 นะครับ นี่คือชิ้นหลังของหมอน หลักของหมอนนะครับ เราจะติดซิปนะครับ ติดซิปข้างหลัง ชิ้นบอนชิ้นหลังเราจะแบ่งเป็น 2 ชิ้นให้วัดลงมา 3 นิ้วนะครับ 3 นิ้วนะครับ ตรงนี้เราจะตัดแยกนะครับ แล้วก็ใส่นะครับซิปซ้อนนะครับ จาก ด้านข้างวัดลงมา 1 นิ้วนะครับ จาก ด้านข้างวัดลงมา 1 นิ้ววัดนะครับแนวติดซิปซ้อนตรงนี้ก็จะได้นะครับ 14 นิ้ว นะครับ เป็นแนวติดซิปซ่อน นี่คือชิ้นหลังนะครับนี้เรามาดูชิ้นหน้า ชิ้นหน้านะครับเรามีการตกแต่งนะครับ เรามีการตกแต่ง จากด้านข้างนะครับ วัดลงมา 2 นิ้วนะครับตรงนี้วัดลงมา 2 นิ้วนะครับ จากมุมนี้นะครับ วัดลงมา 2 นิ้วนะครับ แล้วเราก็พับนะครับ พับแนวเป็นพับ นะเป็นพับนะครับ เดี๋ยวจะทำตัวอย่างให้ดู นะครับลักษณะของชิ้นหน้าของหมอน หมอนชิ้นหน้าเราจะตัด 2 ชิ้นนะครับเราจะมีชิ้นด้านในแล้วก็ชิ้นด้านนอกนะครับ ชิ้นด้านนอกเราก็จะเป็นแนวพับนะครับ แนวพับ แนวพับ นะครับ นี่คือชิ้นหน้า ชิ้นหน้าเราตัด2ชิ้นนะครับชิ้นที่ 1 เป็นผ้าพื้นธรรมดา 1 ชิ้น ชิ้นที่2นะครับมีการพับตกแต่งนะครับเป็นการดีไซน์ หน้าหมอนข้างหน้า นะครับ แล้วตรงนี้เราก็ติดติดกระดุม1เม็ดนะครับ ส่วนชิ้นหลังนะครับ เราก็ตัดชิ้นหลังออกมา นะครับชิ้นหลังนะครับชิ้นหลังตัด 2 ชิ้นนะครับ แล้วนำมาต่อกัน ตรงนี้เราจะติดซิปซ่อน ส่วนชิ้นหน้านะครับ เราตัดชิ้นที่1นึ่ากับแพทเทิร์นเต็มตัว ชิ้นที่ 2 แล้วก็ตัดนะครับผ้าลายเพื่อยึดประกอบแล้วก็เป็นแนวพับของหมอน